ในขณะที่เราเคยคิดว่าพอเราพ้นจากโควิดเนี่ยสปคเลิกโควิดแล้วใช่ไหมครับนึกว่าจะได้เริงล่าสบายใจทุกอย่างจะไปได้ดีธุรกิจเขาก็คิดว่าเขาจะเริ่มทำมาหากินได้ ปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้ แล้วขณะนี้ดูว่า ในช่วง2อสปีข้างหน้าเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตัวของเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นสูงนะครับ จะทำให้ตัวธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เนี่ยต้องกลับมาต่อสู้ในเรื่องนี้ ก็ทำให้เกิดการขึ้นดอกเบี้ยจำนวนมากในหลายๆประเทศขณะนี้ แล้วก็จะทำให้ตัวเศรษฐกิจที่เคยคิดว่าจะขยายตัวดีเนี่ยไม่ดี อย่างล่าสุดกอบเห็นนะครับที่ อเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางเขาก็ประมาณการว่าเศรษฐกิจปีนี้โต 4%ปีที่แล้วโต 5.9%ใช่ไหมครับ ตอนนี้แค่ประมาณ 8 เดือนให้หลัง ตอนนี้เขาบอกว่าจะโต0%ปอ์เห็นไหมครับ แล้วปีหน้าผมมั่นใจเลยว่าความจริง 0%นี่คือต่อไปก็คงจะบอกว่าปีนี้ติดลบ แล้วปีหน้าก็คงไม่ดีแล้วก็อาจจะติดลบเช่นเดียวกัน เพราะว่าตัวของเงินเฟ้อมันสูงเป็นพิเศษเขาก็ต้องเหยียบเบรกให้เต็มที่ใช่ไหมครับ เรื่องเนี้ยที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศ มันไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาที่เดียว เพราะเราเห็นว่าอังกฤษก็ขึ้นดอกเบี้ย ออสเตรเลียแคนาดา นิวซีแลนด์ ยุโรปทุกคนขึ้นดอกเบี้ยหมดเลย เพื่อสู้กับเงินเฟ้อก็จะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจไทยที่คิดว่าจะส่งออกดีแล้วก็จะมีพวกนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในอนาคตก็จะไม่ดี แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกอบกังวลใจอย่างหนึ่งก็คือว่า emerging market ครับในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้มาเยอะ กู้มาเยอะเพราะว่าตอนที่สู้สึกโควิดกับเมืองไทยเห็นไหมครับว่าเราต้องซื้อวัคซีนต้องดูแลคนที่ป่วย ดูแลเรื่องระบบสาธารณสุข ทุกรัฐบาลเนี่ยต้องเพิ่มเพดานหนี้อย่างรัฐบาลไทยแต่ก่อนไม่เกิน 60 แล้วก็ประกาศเป็น70ทุกคนก็ทำเหมือนกับเรา แต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนที่กู้ไปเยอะเนี่ย พอเฟดขึ้นดอกเบี้ย จากแต่ก่อน0%สภาพคล่องเต็มไปหมด ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนมีหนี้เยอะ จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นไม่รู้กี่เท่า ตัวของสภาพคล่องก็ไม่ค่อยมี เพราะเขาดึงกลับใช่ไหมครับ และที่สำคัญดอลลาร์ขนาดนี้แข็งขึ้น 20เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ตัวนี้ที่เคยมีก็เพิ่มขึ้น 20%กระทันหันทุกประเทศยากหมดเลย แล้วก็อันนี้ก็จะทำให้ผมว่า emerging market เนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดเกิดวิกฤตขึ้นมาในในในอนาคต ประเทศไทยก็ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนใช่ไหมครับ ถ้าเกิดถามผมก็เลยคิดว่าสองสมปีข้างหน้าเนี่ย มรสุมรออยู่ อันนี้อันนี้ผมว่าเป็นฉากทัศน์ที่ที่เราเห็น ลักษณะเดียวกันเนี่ย นอกจากเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวการเมือง ตัวคาเมตซึ่งซึ่งตัวของโลกมันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน การเมืองเนี่ยผมคิดว่าตัวของ geopolitics ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสงครามกับรัสเซียก็ไม่จบ แล้วก็ตัวสงครามกับ เมืองจีนก็กำลังคลุกอุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าอเมริกาก็อยากจะจัดการกับเมืองจีนให้ได้ ก็นำมาถึงเรื่องของการที่ขั้วอำนาจหลักๆเนี่ยเขากำลังประลองกำลังกัน เพราะว่าอเมริกากำลังจะถอดถดถอยแล้วก็จะมังสูญเสียอำนาจเขาก็ต้องพยายามใช้โอกาสนี้โค้งสุดท้ายเนี่ยในการกำจัดคู่ต่อสู้ แล้วระหว่างทางที่เขาต่อสู้กันเนี่ย พี่ปอกลองคิดสิว่าไต้หวันเนี่ยทำไมต้องไปด้วยใช่ไหมครับคุณแอนซี่อ่ะอยู่มาร้อยวันพันปีเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะไปเพื่ออะไรไปไปก่อเหตุปรากฏว่าเขาก็ไปเพราะเขาตั้งใจจะไปยั่วยุเมืองจีน ให้เมืองจีนเนี่ยก้าวผิดแล้วก็จะเป็นโอกาสในการที่เขาจะเอาทุกคนมาแซงชั่นเมืองจีนเหมือนกัน ก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะอยู่ในระหว่างที่เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมครับ อีกข้างหนึ่งเนี่ย การเมืองมันก็ไม่ดีการเมืองก็ไม่ดี แล้วอีกข้างหนึ่งก็ที่น่าสนใจคือว่า โลกเองก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่า โลกร้อนมันร้อนจริงๆจะเห็นว่ามีทั้งภัยแล้งภัยน้ำท่วมฝนตกครับตกบางที่แล้งบางที่อาหารขาดแคลนเกิดปัญหาวิกฤตอาหารโลกต่างๆ ตามมาไปหมด ผมเลยคิดนะครับว่าสำหรับข้าราชการแล้วก็ตัวนปรเองเนี่ย ผมว่าสองสมปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วง ช่วงท้าทายที่สุดช่วงนี้ เพราะว่ามันไม่ใช่สมูทเซลลิงสิ่งสิ่งที่กอบพูดนี่ก็คือ อิทธิพลของของปัญหาของโลกเป็นในในมุมของ global เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วปัญหาภายในของประเทศไทยเองล่ะผมว่าปัญหาเมืองไทยก็ก็ไม่ธรรมดา ผมว่าที่น่ากังวลใจอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ใช่ไหมครับ ปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นช่วงที่เราต้องมีการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ มีความสำคัญ เพราะว่าในขณะที่เรือกำลังเข้าสู่มรสุมแต่เราต้องมีการเปลี่ยนกัปตันในช่วงนั้น ผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้น แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของพวก climate change เราก็มีปัญหา สังคมผู้สูงอายุเราก็เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกการหนึ่งที่รัฐบาลก็ยังไม่ได้เตรียมการให้ดี แล้วแล้วที่น่ากังวลใจที่สุดนะครับ ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีนัยยะกลับมาที่เรานัยยะก็คือว่าตัว ความผันผวนเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายเพราะวันนี้ พี่บอกเห็นไหมครับว่า ค่าเงินบาท อ่ะสามสิบเจ็ดจะสามสิบแปดแล้วอ่ะครับ เนี่ยคือคือโอ้แบงค์ชาติก็ต้องต้องสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนก็ถามแล้วดูแลยังไงให้ค่าเงินอ่อนขนาดนี้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่ปัญหาเราเลย เป็นปัญหาดอลลาร์ แล้วส่งออกก็เริ่มไปไม่ได้ตอนเนี้ยแต่ก่อนเมื่อปีที่แล้วส่งออกได้ประมาณสัก20%โตตอนนี้ เหลือ3%ครับแล้วต่อไปก็คงติดลบ แล้วขณะเดียวกัน เนี่ยตัวเงินเฟ้อก็กำลังมาใช่ไหมครับ ก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ แล้วยังมีปัญหาเรื่องของ geopolitics ที่มาถึงเรา ตอนนี้จะเห็นเลยว่าอเมริกาก็มาจีบเมืองไทย จีน ก็มาจีบเมืองไทย แล้วขณะเดียวกันเนี่ยความที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเรื่อง supply chain ในภูมิภาคตัวของบริษัทในจีนเอง ไต้หวันซึ่งเป็นคู่กรณี ฮ่องกง ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยกำลังพิจารณาใหม่หมดเลยครับแล้วก็กำลังคิดว่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ผมว่า มันก็ก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความเสี่ยงของเราเพราะว่าถ้าเราสามารถรับเขาเข้ามาได้ เราก็จะสามารถผลัดใบใหม่ได้ในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเรารับไม่ได้เนี่ยคู่แข่งเราอย่างเมืองเมืองเวียดนามเนี่ยเขารับได้เยอะตอนนี้คุณวิกรมนะครับเขาบอกผมบอกว่า เนี่ยกอบสักรู้ไหมผมมีนิคมอยู่ที่ที่เวียดนามนะ PFDI สามเท่าของประเทศไทย ประเทศไทยได้หนึ่งโรงงานเขาได้สามโรงงานโอ้เห็นไหมครับ แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศไทยในอนาคตเราก็จะแพ้เขาเพราะว่าสิ่งที่เขาได้วันนี้อ่ะห้าปีให้หลังจะกลายเป็นโรงงานที่มาทำให้เขาสามารถแข่งขันได้ดีกว่าแล้วภาคเอกชนไทยที่อาศัยว่าเรามีซัพพลายเชนที่ดีมีโรงงานที่ดีมีโครงสร้างที่ดีเนี่ยก็จะเริ่มถูกเขาตีตื้นแล้วมันก็น่าเสียใจเพราะเหมือนเตะบอลนะถ้าเกิดเตะแพ้เราก็รู้สึก ลำบากใจใช่ไหมเตะแพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรเตะแพ้เวียดนามสินะน่าหนักใจใช่ไหมครับ ใช่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าน่ากังวลใจแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยก็ไม่ดี ผมคิดว่าเมืองไทยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับความขัดแย้งทางสังคมก็ก็คิดว่ามันจะหมดไปได้ในช่วงสามปีถึงห้าปีข้างหน้าผมคิดว่าความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น ผมคิดว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ย มันหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อ เห็นไหมครับว่าเงินเฟ้อนี่ครัวเรือนเนี่ยมันทำให้คนข้างล่างเนี่ยถูกกระทบจากวิกฤตรอบนี้ ก็เลยทำให้ตัวของคนข้างล่างเนี่ยเป็นหนี้สูญเสียที่ดินถูกยึดบ้านต่างๆเยอะแยะหมดแล้วยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็จะทบเพราะเพราะวันนี้ผมไปดูตัวเลขนะครับ ผมว่าบริษัทใหญ่ๆจะผ่าน คือคือหมายความว่ารอบนี้วิกฤตรอบนี้จะกระทบหลายประเทศ แต่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกหางเลขแต่ถูกหางเลขเนี่ย แบงค์ฐานะดี บริษัทเนี่ยก็ฐานะดี แต่คนที่เป็น SME เนี่ยไม่ดี เพราะ SME ถูกกระทบจากโควิด แล้วปกติปกติทุกคนมีเงินในกระเป๋าใช่ไหมครับ พอเกิดวิกฤตเราเข้าเงินมาใช้ แล้วก็พยายามผ่อนให้มันผ่านไปได้ แล้วพอผ่านวิกฤตเนี่ยก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีสักสี่ห้าปี อย่างน้อยก็ 3 ปี ช่วงนั้นก็จะเก็บเงินเข้าใส่กระเป๋าทีก็เตรียมการสำหรับวิกฤตครั้งหน้าแต่รอบนี้ออกจากโควิดปุ๊บ ม้าเลย วิกฤตอันใหม่ก็มาทันทีเลยใช่ไหมครับ ก็เลยทำให้ผมว่าในขณะคนเนี่ยเอสจะมีปัญหาเยอะ ในช่วงที่ที่กำลังมรสุมโลกกำลังมาเนี่ยคำว่า SME ที่อ่อนแรงจากโควิด เนี่ย จะถูกกระทบประชาชนข้างล่างก็เช่นเดียวกันครับ โอเคจากฉากทัศน์ที่กรอบวาดไว้ ที่ท่านทำให้เรามองเห็นเนี่ยนะฮะกอบคิดว่าถ้าเผื่อพี่จะขอเจาะลงไปในประเด็นทีละมิตินะเช่นประเด็นแรกเนี่ยก็คือในมิติของเรื่องของเศรษฐกิจและการจ้างงานในอนาคตสามถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยกอบคิดว่าไอ้สภาพปัญหาหรือความท้าทายที่เรากล่าวพูดคุยกันเมื่อกี้นี้เนี่ย มันจะมีนัยยะสำคัญที่ภาครัฐจะต้อง เปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง เปลี่ยน mindset ของตัวเอง ในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการประเทศ ยังไงเพื่อ เพื่อสู้กับความท้าทายในเรื่องของในมิติของเศรษฐกิจและการจ้างงานครับครับผมผมอยากเรียนนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยในทุกวิกฤตมันมีโอกาสแล้วความจริงเขาชอบพูดนะครับว่าวิกฤตคือโอกาส วิกฤตคือโอกาส ครั้งนี้เหมือนกันไอ้ช่วงเศรษฐกิจโลกที่หมุนหมุนมีปัญหาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันคือโอกาสของประเทศไทยเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมองให้ออกว่าโอกาสมันคืออะไร โอกาสอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอเมริกาจะตีกับเมืองจีน บริษัทจำนวนมากที่อยู่ในเมืองจีนใช่ไหมครับก็ต้องไหลออกมา นี่คือโอกาสที่เราจะจับปลาจำนวนมากเลยจับมาใส่ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ผมได้ยินมาว่าที่รัสเซียถล่มกับยุโรปเนี่ยสตาร์ทอัพในยุโรป อีสเทิร์นยุโรปที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยเขาไม่อยู่กันแล้วนะครับ เขาเขาบอกว่าท่านปูตินรู้จะเอาประเทศไหนต่ออ่ะจะถล่มเรื่องนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามมาอยู่ตอนนี้เขามาอยู่ที่ภูเก็ตเขาชอบภูเก็ตชอบภูเก็ตมากกว่าบาหลี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะเอาพวก global talent เนี่ยเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งซึ่งผมคิดนะครับว่า ก็โชคดีท่านรองนายก กับท่านนายกเนี่ยได้ทำเรื่องของ องเทอร์บีซ่า LTR ซึ่งออกมาเลยสิปีเนี่ย เพียงแต่ว่าเราต้องขับเคลื่อนเลยให้เต็มที่ เพราะว่านี่คือโอกาสที่ที่ไฟมันไหม้บ้านเขาอ่ะเขาต้องหาบ้านใหม่ แล้วก็พยายาม แล้ว แล้วไม่ใช่เมืองยุโรปอย่างเดียวนะครับเมืองจีนก็เหมือนกัน เพราะว่าขณะนี้อเมริการังเกียจจีนว่าจีนก๊อปปี้แล้วจีนไล่จะทันแล้วเรื่องเรื่องเทคโนโลยี เขาก็บอกว่าห้ามห้ามมหาลัยของเขาเนี่ยไปคุยกับเมืองจีนเลยคนจีนก็จะออกมาอยู่ทางเนี้ยอินโดนีเซียไทยบ้าง ผมคิดว่าถ้าเกิดเรา ทำดีๆเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็น global hub อย่างแท้จริงสำหรับ global talent ใช่ไหมครับ แล้วขณะเดียวกันโรงงานจากจีน เนี่ยก็อยากจะมาเมืองไทย ล่าสุดเนี่ยผมได้ยินมาว่า BYD ซึ่งทำรถไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีนเนี่ยเพิ่งมาเช่าที่ดิน 600ไร่จาก WHA ซึ่งเป็นการเช่าที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของ WHA ที่ผ่านมาก็หมายความว่าเขาจะมาตั้งโรงงานรถไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถได้ ได้โรงงานที่ยิ่งใหญ่จากเมืองจีนมาอยู่ที่เรา แล้วก็ใช้ในการส่งออกสู่โลกเห็นไหมครับแค่เนี้ยแค่เราแค่เราเปิดรับแล้วเราเห็นว่านี่คือโอกาสของเราอย่างที่บอกว่านี่คือวิกฤตคือโอกาสยิ่งทะเลาะกันเยอะประเทศไทยยิ่งได้เปรียบ แล้วแล้วความจริงแม้กระทั่งในเรื่องของการต่างประเทศนะครับ ตอนนี้เราเนื้อหอมที่สุดแล้วอะเพราะว่าอเมริกาก็ไม่รู้จะเข้าเอเชียยังไง รัสเซียก็ทะเลาะไปแล้ว จีนก็ทะเลาะแล้ว อินเดียก็ชอบเข้าข้างรัสเซียกับจีนใช่ไหมครับก็เหลือแค่อาเซียนและอาเซียนเอง ประเทศไทยเนี่ยแหละคือพันธมิตรที่ดีเขาก็พยายามมาจีบเรา ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นโอกาสให้เราให้เราหยิบฉวยโอกาสตรงจุดนี้ได้ เรื่องของเศรษฐกิจผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราเตรียมการดีๆเนี่ยเราน่าจะหยิบฉวยสิ่งที่หลั่งไหลเข้ามาสู่อาเซียนได้พอสมควร ก็จะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบขึ้น ส่วนเรื่องของวิกฤตนะครับ ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายาม เอาข้อดีๆออกมาพูดเรื่อยๆถ้าถ้าผมยังอยู่ในรัฐบาลนะครับ ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเป็นอยู่รัฐบาลเนี่ย ผมต้องพูดทุกวันเลยอ่ะนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าในขณะนี้ที่ทุกคนมองก็คือว่าจะมี emerging market จำนวนหนึ่งที่ล้มละลายคือล้มละลายจะมีมีปัญหาขึ้นมา แต่เราต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนคนนั้น การที่บอกเราไม่ใช่คนคนนั้นเราก็ต้องบอกว่าเรายังฐานะดีทุกอย่างเราดีใช่ไหมครับ เงินเฟ้อก็ไม่สูง นักท่องเที่ยวก็กำลังกลับมา ตัวของแบงก์ก็ฐานะดีกำไรตัวของตลาด บริษัทต่างๆ ก็ดี หุ้นแทบจะไม่ตกเลยครับเห็นไหมครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของคนที่เข้มแข็ง เราต้องพยายามบอกเขาว่าดูคนนู้นเขามีปัญหา แต่เราไม่มีปัญหา อันนี้ผมว่าทางภาครัฐเนี่ย ถ้าเกิดช่วยกันพูดเรื่องนี้บ่อยๆ เตรียมอย่างอย่างอย่างเป็นระบบนะครับ สักพักเนี่ย เมื่อวันที่ขับขันที่สุดมาถึง วันนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเออคนนี้พูดอยู่เรื่อยๆว่าเขาดีอืเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเขาจะจำได้เป็นภาพจำว่าประเทศไทยไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่สำคัญ เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ลง คนที่ไม่ล้มคือคนที่หยิบโอกาสได้ ส่วนคนที่ล้มเนี่ย ต้องพยายามขยับตัวขึ้นมา แล้วก็ต้องพยายามกระยองกระยังขึ้นมาใช่ไหมเสียเวลาไปอีกหลายเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสก็จะผ่านข้างหน้าไป ผมเลยคิดว่า อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญว่าเราเราต้องบริหารตัวของของนักลงทุนภาพลักษณ์ของเราและทั้งหมดนี้ผมอยากบอกนะครับ ว่า รัฐบาลทำได้ คือคือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นกระทรวงต่างๆนปรต่างๆเนี่ย สามารถมีบทบาทพวกนี้ได้ แต่เราต้องคิดว่าเราทำได้เพราะว่าอันนี้ไม่เกิดเอื้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเชิงเศรษฐกิจผมผมลองดูทั้งหมดละผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีฐานะที่ดีที่จะ คือคือมรสุมมาเนี่ยถ้าเกิดดูเรือนะครับเรือเรารั่วน้อยที่สุดแล้วล่ะกอบพูดถึงการการเอ่อคอมมูนิเคันเพื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วางโพซิชันของประเทศไทย ว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสเพื่อ attract นะฮะต่างชาติแ t t r a c t นักลงทุน จนไปถึงการดึงดูด global talent พี่ป๊อปเข้าใจว่าแผนการดึงดูด global talent เนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในแผนสภาพัฒน์ ในในในฉบับหน้าด้วยทีนี้ในมุมของพี่ป๊อกถามเนี่ยก็คือทาเลนต์ในประเทศไทยเองหมายถึงว่ากำลัง workforce ที่ที่พร้อมที่กำลังเข้าหรือมีอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทักษะหรือสมรรถนะอะไรเพื่อที่จะรองรับหรือว่าทำให้โอกาสของประเทศเนี่ยเป็นโอกาสของเขา ในการเรื่องของเรื่องของการจ้างงานเพื่อรองรับไอ้การพัฒนา ใหม่เนี่ยครับผมผมคิดว่าอันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับ คือคือวันนี้ห้าสิบห้าละปีหกสิบสองหกสิบสองแต่ว่าแต่ว่าหัวใจคืออย่างนี้ครับ คือตอนที่เราเรียนหนังสืออ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับ สมัยก่อนเนี้ยก็เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นทหาร เป็นตำรวจ เป็นนักธุรกิจแค่นี้แต่ตอนนี้เด็กๆสามารถทำหลากหลายอย่างได้เลย คือสามารถมีเป็นฟรีแลนซ์เป็นออนไลน์ทำอิลลัสเตรเตอร์ทำเรื่องของโคดดิ้งทำเรื่องของแอนิเมชันทุกอย่างเป็นสกิลใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเลยอะแล้วแล้วบางอย่างใครจะไปคิดเล่นเกมก็เป็นอาชีพได้นะครับ รวยด้วยรวยกว่าเราอีกรวยกว่าผมอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าขณะนี้โอกาสมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยที่เป็นโอกาส เดิมๆกับเดิมๆ ก็คือต้องเป็นคุณหมอนะ ต้องเป็นข้าราชการนะ ต้องเป็นนักธุรกิจนะ แล้วก็หยิบฉวยโอกาสใช่ไหมครับ ขณะนี้เราสามารถเป็นใครที่เก่งเรื่องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินออกมาได้ อย่างแม้กระทั่งเป็นยูทูบเบอร์ก็ยังได้เงินเลยครับเนี่ยผมยังดูโอ้เด็กมันเก่งนะสมัยนี้ แต่หัวใจก็หมายความว่าเราต้องพยายามคิดทักษะใหม่เหล่านี้ ให้กับให้กับเด็กไทยอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมครับ แล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่า โรงงานสมัยนี้ก็ไม่ได้ง่าย คือผมไปเห็นมาครับว่า โรงงานสมัยเนี้ยเขาเขาเรียกว่า dark factory คือปิดไฟแล้วก็ทำงานไม่มีคนแล้วที่ย้ายเข้ามาเนี่ย บางทีไม่มีไม่มีคนนะครับ มีคนแค่คุมงานอยู่ห้องห้องเครื่อง อันนี้เป็นเพราะ มันเป็นเพราะว่าระบบดิจิตอลมันไปไกลมากเลย มันสามารถใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ ใช้ระบบต่างๆ เนี่ย ควบคุมการทำงานของโรงงานทั้งหมดเลย คนมีไว้เหมือนกับเครื่องซีล็อกอะครับพี่ป๊อกเมื่อไหร่กระดาษติดก็มาแกะทีนึงแต่ถ้าเกิดมันยังหมุนไปได้นะ คนก็นั่งอยู่เฉยต่อไปเนี่ย เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสกิลของคนเนี่ย อาจจะต้องเป็นสกิลดิจิตอลมากขึ้นและขณะเดียวกันต้องเป็นสกิลที่ พวกโรบอติกมันทดแทนไม่ได้โรงงานหลายโรงงานเนี่ยภายในสิบปียี่สิบปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแล้วแล้วกระทั่งรัฐราชการเองก็จะเปลี่ยนนะครับระบบราชการที่ทำดิจิทัลกอลเมน์เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนอีกหลากหลายอย่างใน ในในตัวของเรา ซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า มันกำลังจะทำให้ตัวของคนเนี่ยต้องเข้าสู่การพัฒนาสกิลแบบใหม่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลต้องส่งเสริมกระทรวงแรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ทำยังไงที่เราจะ เปลี่ยนให้คนของเราเนี่ยเป็นสกิลที่ตลาดต้องการแม้กระทั่งชาวบ้านนะครับที่แต่ก่อนเนี่ย ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกอย่าง เต็มที่เนี่ยขณะนี้ชาวบ้านเราก็เห็นจากเมืองจีนเนี่ยอาลีบาบาก็ทำเถาเป่าวิลเลจแล้วก็สามารถให้คนเป็นชาวบ้านเนี่ยขายของทั่วโลกได้ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซของเขา ซึ่งเมืองไทยก็เข้าสู่ระบบนั้นเช่นเดียวกัน ตอนนี้ผมผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะส่งเสริมชาวบ้านในรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เขาเข้าสู่โลกยุคใหม่ได้อะซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งเลย ที่เราเรายังไม่ได้คุยกันก็คือว่าโลกดิจิตอลยุคใหม่เนี่ย มันมันจะเปลี่ยนบริบทของการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ประเทศไปหมดเลยครับ อืมครับ ซึ่งซึ่งความท้าทายอันนี้เนี่ยในมุมของพี่ เนี่ย พี่มองว่าส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการใด ทำเองไม่ได้ต้องบูรณาการการทำงานกัน แล้วก็มันไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่การบูรณาการในระหว่างภาครัฐเอง ก็ต้องไปบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆ ด้วยภาคส่วนการศึกษา ภาคส่วนของธุรกิจนะฮะผู้ประกอบการอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นความท้าทายเชิง เชิงนโยบายเชิงนโยบายมาก เพราะว่าในมุมของพี่เนี่ยพี่พี่มองเห็นแกลบหรือช่องว่างในระหว่างการป้อนของของภาคส่วนการศึกษา เด็กที่จบการศึกษามาเนี่ยเมื่อมาเข้าในในเรื่องของวัยทำงานมันมีแกลบที่จะต้องชายเป็นว่าต้องมาพัฒนาเริ่มต้นใหม่หรือใช่เลยเนี่ยเอกชนบ่นกับผมมาเสมอเลยครับพี่ป๊อกคือว่าเขาบอกว่าจบมหาลัยมานะ เดี๋ยวฉันต้องสอนมาอีกสามเดือนหกเดือนที่อาจารย์สอนมาเก็บไปกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทจัดการเองใช่ไหมครับ ซึ่งซึ่งมันมันเป็นต้นทุนนะทำไมเราไม่ไม่อินทิเกรตโรงเรียนกับบริษัทเข้าด้วยกันใช่ไหมครับ ก็คือว่าระหว่างที่เรียนหนังสือก็คือสกิลที่บริษัทอยากได้ แล้วพอมาถึงปุ๊บสวมปั๊บแล้วก็ไปเลย ซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งการปฏิรูประบบ มหาลัยของเราซึ่งผมผมคิดว่านี้ ทำาหลายรอบก็เหนื่อยอไรเดือดปดกันนะครับแต่มันเหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า เพราะว่ามันต้องทำให้ระบบมหาลัยเราเนี่ย ตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ว่าหลักสูตรของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ตายตัวแล้วก็อยากผลิตตามจำนวนที่มหาลัยอยากผลิต แต่ไม่ได้ถามว่าตลาดเนี่ย ต้องการได้เท่าไหร่ อันนี้น่าคิดมากเลยอย่างเช่นเอาคณะหนึ่งคณะอักษรอาจจะต้องการผลิต400 คน ผมก็ถามว่าทำไมต้องผลิต400 คน เขาบอกก็มีอาจารย์อยู่แค่นี้ไงล่ะก็เนี่ย แล้วแล้วนักเรียนเรียนมาจบ แล้วไปเรียนไหนต่อได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าอาจารย์อยากจะผลิต400อ่ะแล้วบางบางคณะอย่างคุณหมอใช่ไหมครับวิศวะเนี่ยเราก็ตายตัวเพราะว่าเรามีฟักซิลิตอ้่เท่านี้แต่ทำยังไงที่จะทำให้ตัวของมหาลัยเนี่ยสามารถผลิตคน ให้ไปสอดรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปในในตลาดในขณะนี้ อย่างที่พี่บอกบอกแต่แรกเลยครับ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับ แล้วแล้วผมคิดว่า 4.0 เนี่ย มันก็จะมาอย่างอย่างที่เราพูดกันตอนแรกอ่ะผมผมคิดเลยนะครับว่าวิกฤตไงก็จบประสบการณ์ของนักศึกษาก็คือว่าวิกฤตไม่เคยอยู่เกินกว่า3-4 ปี โดยทั่ว ๆ ไปพอพอผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มต้นฟ้าใหม่ใช่ไหมครับ แต่ฟ้าใหม่คือ new chapter new normal new beginning เนี่ยข้างหลังนั้นมันคือดิจิทัลทั้งหมดเลย คือคือสามปีให้หลังเนี่ย disruption เทคโนโลยี adoption digital transformation เนี่ยจะมาเต็มไปหมดเลยอะซึ่งถ้าเกิดเรามัวแต่สู้ศึกเศรษฐกิจอย่างเดียวในสามปี แล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นตรงนั้นจะไม่ทัน ราะว่าประเทศมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เพื่อนบ้านแถวนี้ไม่ต้องเอาประเทศอื่นไกลใช่ไหมครับเขาทำหมดเลย แต่ผมคิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดถามผมว่าอย่างหนึ่งต้องทำ ก็คือว่าระหว่างที่เรามีทีมหนึ่งสู้ศึกเรื่องของเศรษฐกิจ เราต้องมีทีมหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องดิจิทัลทรานส์โอมชันของรัฐบาลเอง แล้วแล้วผมว่าเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปทุ่มทุนทั้งวันนี้ดีดีกว่าเลยเพราะว่า 3 ปีให้หลัง 5 ปีให้หลัง ก็ยิ่งจะ คึกคักกว่านี้ใช่ไหมครับ พี่ป๊อกจำได้ไหมครับว่า ก่อนเกิดโควิด เนี่ย ถ้าเกิดเชิญใครมาประชุมออนไลน์เนี่ยอ่าใช่ทุกคนจะมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับทำไมไม่เจอหน้าแล้วต้องต้องเฟสตูเฟสอย่างนี้อ่ะใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้โอ้โหถ้าเกิดเชิญประชุมหน้าต่อหน้าเนี่ยถามว่าเอาออนไลน์ได้ไหมไม่อยากเดินทางรถติดรถติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบผมก็เลยคิดว่า ต่อไปอะครับดิจิทัลกอ v e r เมนต์ก็จะมาเทคโนโลยีที่ทำแอปพลิเคชันการให้เซอร์วิสผ่านออนไลน์พวกนี้จะมาหมดเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเราสามารถอัปเกรดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยรัฐบาลก็จะเปลี่ยนไปนี่นี่คือ คือมีคนถามว่าจะปฏิรูปราชการยังไง ผมคิดว่านี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดเลยในการปฏิรูปราชการถ้าแต่ก่อนเนี่ยอยากจะพูดปฏิรูปราชการปฏิรูปราชการแต่มันไม่มีเครื่องมือไงครับมันก็พูดแต่มันไม่เกิด แต่วันนี้ดิจิตอลเนี่ยจะมาเปลี่ยนทุกอย่างใน ธุรกิจเองแล้วก็ในราชการแม้กระทั่งอย่างแบงก์อย่างผม ตอนนี้ผมอยู่แบงก์แล้วใช่ไหมครับ ผมยังหนักใจเลยว่าแบงก์มันจะอยู่กันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนตอนผมสักสิบปีที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่า เนี่ยทำไมเขาไปสาขากันเขาบอกเขาเหงาเขาอยากจะไปคุยกับกับพนักงานของเราที่ที่สาขางั้นเราเปิดสาขาไว้ได้เยอะเลย เชื่อไหมครับเนี่ยผมกลับมาแบงค์รอบเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เหงาแล้วครับ อาจารย์ผมก็ถามทำไมล่ะเขามีโซเชียลละเขาส่งไลน์เขาส่ง Facebook เขาทำทุกอย่างเลย เขาไม่มีเวลาให้เราแล้วอ่ะแล้วที่สาขาไม่มีคนไปแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม รัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลต่อไปอะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถเอาเซอร์วิสของเราเนี่ยเข้ามาสู่ตัวของดิจิตอลได้หมดเนี่ย เราก็จะสามารถ การให้บริการ แล้วพอเราเข้าสู่กระบวนการที่กอพอทำก็คือค่อย ๆ ทยอยลดคนพวกเงินเดือนต่างๆ ที่รัฐบาลเคยให้เนี่ยเราก็หารจำนวนน้อยลงเห็นไหมถ้าเกิดลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนเราก็เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับไฟนอตใช่ไหมครับก็คือดีด้วยแล้วก็คนที่เหลือก็จะแฮปปี้ แล้วก็มีเทคโนโลยีช่วยด้วยครับ ที่ที่พี่ป๊อกฟังจัดกรอบพูดเนี่ยมันมันพี่ป๊อกนึกถึง2ประเด็นนะ ประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้ปัญหาสุขภาพนะฮะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับไอ้สิ่งสภาพแวดล้อมที่มันนั่นหนูทุกวัน มันกลายเป็นโอกาสที่ทำให้ workforce หรือคนทำงานเนี่ย มันต้องปรับรูปแบบการทำงานใหม่หมดเลยจากเดิมที่จะเป็นอะไรแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งวันละเจ็ดชั่วโมงทำงาน 5 วันกลับกลายเป็นว่าคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องไอ้ปัญหาสุขภาพบวกกับไอ้เรื่องของการเข้ามาของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันกลายเป็นตอนนี้มันมีรูปแบบของการทำงานที่มันหลากหลายมากเลยซึ่งซึ่งเราจะต้องต้องเรียนรู้อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ที่พี่พ่อลังจะกรอบประเด็นที่สองเนี่ยก็คือ สิ่งที่พี่ป๊อกเคยอยู่กอพอและสิ่งที่กอพอพยายามตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอมาเนี่ยก็คือไอ้พวก incentives ในเรื่องของ HR เนี่ยโดยหรือว่าไอ้ระบบโครงสร้างเงินเดือนของภาค รัฐการวางไอ้พวกนโยบายจูงใจสวัสดิการอะไรทั้งทั้งหลายทั้งปวงที่เราวางกันมาหลายสิบปีเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเข้ากำไอ้กำลังแรงงานเนี่ยเข้าสู่ไอ้ตัว workforce ตรงนี้ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าเราเริ่มตั้งข้อคำถามว่า เราเข้าใจจริต ของคนที่จะเข้าคนรุ่นใหม่อะไร จริงตอบ เอ่อกอบคิดว่า ไอ้ประเด็นบันทึกเป็นยังไงผมผมคิดว่าน้องรุ่นใหม่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ คือคือคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆแล้วครับพอมี work from home นะ ตอนนี้ผมมีปัญหา บ o กฟอร์มออฟฟิศมากเลยอะคือยังไงครับเขาไม่ยอมกลับมาไงครับ ครับ ตอนนี้ตอนนี้ให้กลับแต่ตอนนี้เราก็เลยทำแบบใหม่ คือเราก็ measure จากเขาคำคือคือหมายความว่า เราวัดจากเรื่องของว่าผลงานที่ที่เขาทำ เด็กเด็กรุ่นนี้เขาก็อยากจะมีอิสระเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร แล้วก็แล้วก็วัดแต่ว่าพวกนี้ก็ต้อง HR เขาต้องดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับ แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเกิดเราสามารถบอกว่า สำหรับผมนะครับก็บอกน้องไม่ต้องกังวลใจนะ พี่ขอวัดจากว่างานที่ให้ไปเนี่ยต้องออกมาดีนะใช่ไหมแล้วเราก็วัดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วส่วนว่าแต่ว่าจริงๆก็ต้องมาที่ออฟฟิศบ้างนะครับคือถ้าถ้าฟอร์มแอนนี่แวร์เนี่ยมันมันมันยากต่อการทำงานนะแต่ว่าบางช่วงอยากจะไปกินกาแฟทำงานจากร้านกาแฟบ้างไม่มีปัญหาเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะเราเห็นอยู่แล้วผลงานมาเป็นยังไง อันนี้ผมผมคิดว่ามันมันต้องต้องปรับตัวให้เขาแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หมดเลยครับคือคือ ไม่เหมือนกับเรา สมัยก่อนเเราตื่นเช้ามาแล้วก็ขึ้นรถไปทำงานครับตอนเย็นก็โอเคกลับปุ๊บเอางานกลับไปทำที่บ้านใช่ไหมครับ แต่เด็กสมัยนี้เขาเขาทำากับกมืออ่าแล็ปท็อปของเขาแล้วแแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนไปจากเดสก์ท็อปตอนนี้ก็ต้องเป็นแล็ปท็อป อ่าเป็น iPad พวกนี้เป็นผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่แตกต่างอย่างยิ่งคือคือพูด พูดแล้วก็คือนโยบายของการทำการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องแตกต่างจากโอจากแต่ก่อนมากเลยครับ อย่างเช่นเชิง แล้วแล้วผมผมเลยคิดเนี่ยครับว่าเราเราต้องปรับหลายอย่าง ผมว่าเงินเดือนเป็นหนึ่งในนั้น แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาดิจิตอลมาทดแทนได้เนี่ย จะทำให้เรามีพายที่มากขึ้นควณจริงถ้าเกิดผมอยู่รัฐบาลผมต้องเรียนท่านนายกบอกว่า ก็ตกลงกับรัฐราชการสิบอกว่าปกติก็เพิ่มเงินเดือนให้เขาปีละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนั้นก็ยังเดินหน้าสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไป แต่ว่าพายที่คนที่ลดลงเนี่ยอันนี้เฉลี่ยเพิ่มให้ทุกคนเลยนะ ก็คือว่า สามถึงห้าเปอร์เซ็นยอดรวมก็คือโตสามถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วตัวหารก็ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงหมายความต่อไปข้าราชการได้เงินเดือนเพิ่มปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำสักสี่ห้าปีนะผมมั่นใจเลยว่าคุณบอกไม่ไปเอกชนแล้วคนเพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อผมอะคนที่เก่งที่สุดมาราชการอะ แต่สมัยนี้กลายเป็นว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ยอมมาราชการอ่ะแล้วราชการก็จะลำบาก ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าเราเรามีปัญหาเรื่องเพย์เราต้องรับความจริงเรื่องนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเราเราเคลียร์เรื่องของการการเอาคนมาทดเอาดิจิทัลมาทดแทนได้บางส่วนเนี่ยลดเวิร์กฟอร์สได้บางส่วน เราก็จะสามารถเพิ่ม โดยที่ไม่เป็นภาระกับรัฐบาลเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะว่าที่เหลือเป็นตัวของดิจิตอลใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ เราพอเราดำเนินการเรื่องของอดิจิทัลได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของอินเซนティブต่างๆก็จะเปลี่ยนกระบวนการแต่ว่าเราต้องเข้าใจเด็กเด็กรุ่นนี้ไม่เหมือนเด็กรุ่นไม่เหมือนกอกก็ไม่เข้าใจเขาประเด็นประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือสุดเนื่องจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือภาครัฐคงต้องปรับตัวเพื่อที่จะ attract คนรุ่นใหม่ให้เขาสู่ราชการทางนี้ปัญหาของคือหลักสูตรปยปมองมองเองเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการอะไรอะหาคนเข้ามาช่วยงานราชการ แต่ว่ามันมีปัญหาของว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อมั่น หรือไม่ไว้วางใจในระบบการบริหารจัดการของภาครัฐเลย ดังนั้นในในมุมมองหรือว่าความเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรอบในกรอบคิดว่าภาครัฐจะต้องปรับตัวหรือว่าปรับ วิธีคิดวิธีการทำงานอะไรยังไงเพื่อที่จะซินเนจายหรือว่าผนึกกำลังจากภาคส่วนต่าง ๆ เนี่ย มาแก้ปัญหาในอนาคตของประเทศเนี่ยครับความจริงผมคิดว่าผมเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ตอบคำถามนี้ได้เลยครับเพราะผมอยู่ทั้งเอกชนมาหลายสิบเป็นสิบปีใช่ไหมครับ อยู่ที่แบงค์ชาติ14 ปี อยู่ที่รัฐบาลมา 6 7 ปีเลยนะครับพี่ป๊อกไปทำงานกับข้าราชการมา6 7ปีเนี่ยเข้าใจทุกที่เลย ผมคิดว่า ที่สำคัญที่สุด ก็คือ execution ผมว่านี่คือหัวใจเลย ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ ลองคิดดูนะครับว่า ที่เราทำกันทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาคือทำแผนเห็นไหมเราจะเก่งขึ้นการทำแผนมหมดเลยอะแผนเราสวยรู้หมดเลยอะ แผนสภาพัฒน์ก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ แผนกระทรวง มีหลายระดับเลยท่านนายกก็จะมีระดับใหญ่ ระดับกลางระดับเล็ก แผนย่อยอีกต่างหาก ทุกอย่างเป็นแผนดีหมดเลยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามีแผนสวยแต่ไม่ทำ แล้วนี่เอกชนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ แต่คำตอบของเขาก็คือว่าเรา ควรจะมีเทรนนิ่งอันหนึ่งเรื่อง execution และ execution ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจความจริงว่าการ execute เนี่ยต้องทำทีละเรื่อง มีคนบอกกอบอกว่าเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเขาบอกเขาบอกว่า ลองคิดสิ ถ้าเกิดต้องอ่านหนังสือ30 เล่มในหนึ่งเดือนให้จบอะมันจะอ่านจบไหมผมก็นั่งคิดโอ้หนังสือ30 เล่มต้องเปิดเปิดเปิดใช่ไหม โอ้ยอ่านได้สักห้าเล่มมั้งครับ แล้วเขาบอกใหม่เราต้องคิดใหม่สิ ถ้าเกิดอ่านวันละเล่มอ่ะสามสิบวันเนี่ยจะได้กี่เล่มผมว่าสิบห้าเล่มมันใหญ่เพราะผมอ่านได้วันละหลายเล่มเด้วยความจริงแต่ปัญหาของผมก็คือว่าพอเราต้องอ่านเล่มนี้ไปอ่านเล่มนั้น อ่านเล่มนู้นใช่ไหมมันตีกันไปหมดเลยอะเราก็ไม่รู้จะเล่มไหนแล้วสักพักก็เบื่อแต่พอเราบอกเอาวันละเล่มอะเอาวันละเล่ม ผมมั่นใจเลยว่าผมสามารถอ่านได้อย่างน้อย 10 เล่ม15 เล่มต่อเดือน รัฐราชการก็เหมือนกัน ที่เป็นปัญหาของราชการทั้งหมดที่เราไม่ทันเฉลียวใจนะครับเพราะว่าเจ้านายมันเยอะไปหมดเลยอะนักการเมืองเอ่ยท่านประหลัดเอ่ยท่านอธิบดีเอ่ยใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย เอกชนก็ไปขอร้องด้วย แต่พอเราทำหลากหลายเรื่องพร้อมๆกันเนี่ย ทุกอย่างก็ขยับนิดขยับหน่อยอะสุดท้ายไม่มีอะไรเสร็จเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า เรามาลองดูว่าไอ้ที่รับไปก็รับไป แต่เราต้อง จีดเวลาบางส่วนมาทำให้เสร็จทีละเรื่องแล้วบอกว่าเดือนนี้จะเอาอะไรให้เสร็จผมว่านี่เป็นสกิลที่สำคัญของข้าราชการต่อไปเลย เราต้องเราต้องมีสกิลเรื่องนี้ execution แล้วแล้วมันจะเปลี่ยนม i เ d s ็ t ทุกๆอย่างคือผมผมรู้เพราะอะไรเพราะว่าผมเคยไปอยู่ราชการมา แล้วพอเราคุยกับข้าราชการว่าอยเอาเรื่องนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ทำขกับเขาทีละเรื่อง เนี่ย มันเสร็จแล้วเสร็จดีด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเราคุยเรื่องนี้มาตั้งเกือบ ยี่สิบปีครับเรามีสิบสายใช่ไหมสิบสามสายสี่สายสามสาย แต่ภายในระยะเวลาสั้นๆ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เราประมูลไปได้กับทุกสายเลยเพราะเราบอกเขาทีละสายครับเพราะแต่ทุกสายไม่มีเสร็จเลยเพราะเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวต้องทำเรื่องนั้นต้องทำแผนนี้แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าแผนก็ไม่ต้องไม่ต้องสวยดูนะครับมีคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาบอกกอบสักรู้ไหมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็พอแล้ว คือแผนเอา 70%แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดินหน้าไปก่อน แล้วพอหลังจากทาไปเราจะรู้แล้วก็ปรับที่เหลือใช่ไหมครับ แล้วที่หัวใจคือทำให้เกิดขึ้นแล้วบางทีเราจะพลาดบ้างแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไหมครับ ผมว่าสกิลที่ผมคิดว่าต้องต้องต้อง implement ทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาล ก็คือเรื่องของ execution เนี่ยถ้าเกิดเรา execute เดียวผมว่าประเทศไทยไม่แพ้ใครครับสุดท้ายกรอบอยากฝากอะไรให้กับคนเข้าร่วมหลักสูตรปยป แล้วก็น้องๆ คนรุ่นใหม่ในราชการนปลออะไรไหมครับ ผมผมคิดอย่างนี้ครับว่าเราทำได้ครับ ผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยมีทุกอย่างที่เราจะสามารถทำได้เพียงแต่เราต้องเชื่อว่าเราจะทำได้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกอันนั้นก็ติด อันนี้ก็ติดอันนู้นก็ติดใช่ไหมครับ เราอาจจะลองทำในโครงการที่เล็กๆ ที่อยู่ใต้อำนาจของเรา แล้วก็ทำทีละเรื่องถ้าเกิดทุกคนทำคนละเรื่องนะครับสิบกองก็สิบเรื่อง 20กระทรวงก็200เรื่องแค่นี้ประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงแล้ว ผมเลยอยากจะคิดนะครับว่าเรามาฝึกเรื่องของ execution เนี่ยเราก็ทำจากจุดเล็กๆของเราไป แล้วพอสักพักหนึ่งพอเราเก่งนะครับ พอผ่านไปโครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกว่า แม้กระทั่งปัญหาที่เคยยากก็กลายเป็นปัญหาที่ทำได้เนี่ยผมผมเลยคิดไงครับว่า แล้วแผนเรามีหมดแล้วถ้าเกิดถามผมไม่ต้องทุ่มที่แผนแล้วอะ ทุ่มที่เอาแผนมาทำโอเคตอนนี้จะไปได้ครับ ครับ ขอบคุณฮะ สุดท้ายนี้ก็คือในนามของสำนักงานปยปสำนักงานกพลนะฮะ แล้วก็สถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มีป๊อกทำอยู่เนี่ย ต้องขอบคุณกอบมากนะฮะ วันนี้ถือว่าเป็นตัวตั้งของประเด็นที่เราจะถกแถลงกันต่อไปนะฮะในเรื่องของชุดความคิดใหม่กับการบริหารจัดการภาครัฐนะวันนี้ขอบคุณกอบมากครับ ขอบพระคุณครับพี่ปอกครับ